ลาสุด17 มิถุนายน64 ครั้งแจ้งลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่ รายเก่ารายใหม่ใครรออยู่ฟังเลย วัสดีค่ะทุกคนกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะคะ ก็มาพบกันในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ค่ะ ก็สำหรับวันนี้นะคะทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนนะคะ รวมไปถึงคนที่รอทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนรอบใหม่ด้วยค่ะ พลาดไม่ได้เลยนะคะ ทางกระทรวงการคลังได้ออกมาชี้แจงแล้วนะคะสำหรับการเปิดลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนรอบใหม่ค่ะ เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมกันนะคะ ก่อนรับฟังข่าวสารนะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันค่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ เดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารพร้อมๆกันเลยค่ะ วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา นายกฤษดาจีนะวิจารณะ ประหลัดกระทรวงการคลังก็ออกมาชี้แจงนะคะสำหรับการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลนั้น ขณะนี้นะคะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสอสอคอและสำนักงานประหลัดกำลังกำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์ผู้ที่เข้าร่วมโครงการอยู่ ส่วนจะมีการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ตอนไหน จะต้องรอดูเวลาที่เหมาะสมอีกครั้งซึ่งคาด ว่าจะเป็นหลังจากโครงการช่วยเหลือค่าของชีพของรัฐ เช่นเราชนะคนละครึ่งเป็นต้น ในช่วงโควิดเสร็จสิ้นเสียก่อน ถึงจะเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้ง เพื่อใช้บุคลากรกลุ่มเดียวกันเป็นผู้ดูแลโครงการ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.65 ล้านคน โดยเริ่มมีการใช้สวัสดิการตั้งแต่ปี 2561 ส่วนเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นคาดว่าจะเพิ่มการพิจารณาคุณสมบัติจากรายได้ครัวเรือน จากที่ผ่านมาจะพิจารณารายได้รายบุคคล เท่านั้น อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ 2564รัฐ ฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้กองทุนประชารัฐ สวัสดิการ เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เพื่อสนับสนุนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมทั้งสิ้น 49,500.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 9,500 ล้านบาท จากปีงบประมาณ 2,563 และนี่นะคะก็เป็นข่าวสารความคืบหน้านะคะสำหรับการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนรอบใหม่ค่ะ ซึ่งมีพ่อแม่พี่น้องสอบถามกันมาจำนวนมากนะคะ ก็ขอขอบคุณข่าวสารนี้จากประชาชาติธุรกิจค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ ทางช่องก็มาอัปเดตข่าวสารไว้เพียงเท่านี้นะคะ ก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ ถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะได้ให้ท่านอื่นได้รับทราบทั่วกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ ทางช่องก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะ เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ